โสดแบบนี้ มันเงาเหลือเกินอยากได้ใครดูแลหัวใจ ก็อยู่เป็นโสดแบบนี้มาต้องนานหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอะไรดีแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นไม่ไหวแล้วสิอยากจะไปหาเธอและจะให้เธอสักสองทีก็อยู่เป็นโสดแบบนี้มาต้องนานหลาย วันวันไม่คิดจะทำอะไรกินกินนอนนอนและท่องเว็บมีหมดทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเงินทั้งที่นาและรถหรูแต่สิ่งที่มันขาดอยู่เขาชอบเรียกกัน ว่าอีหนูอ่ะเข้ามาเถอะคุณแล้วคุณจะไม่ได้เสียใจ เข้ามาเถอะคุณผมจะจับมือคุณเดินไป เข้ามาเถอะนะจะดูแลด้วยหัวใจ ถ้าคุณเข้ามารักผมแล้วผม เริ่มต้นไม่ไหวแล้วสิ อยากจะไปหาเธอและจะให้เธอสักสองทีเคยอยู่เป็นโสดแบบนี้มาต้องนานหลายปี ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอะไรดี แต่ว่าตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วสิ อยากจะไปหาเธอและจะให้เธอทั้งปี ไม่ได้สนเงินทองหรือว่าพลอยเลยสักเม็ด ขอแค่ตัวของเธอมีใจเข้มแข็งเหมือนดังเพชร อุปสรรคมากมายไม่ยากเท่าไหร่ก็ต้องสู้ อะไรที่จะให้มันเราต้องไปกันเป็นคู่คู่ แต่ว่าตอนนี้ผมอยากมีแฟนเหลือเกิน จะจริงจังก็ได้หรือ เล่นเธอก็เชิญ แต่ว่าตอนนี้ความโสดผมมากมายเอาจริง ๆแล้ว อดี๋ยวจะไปหาเธอและจะให้เธอสักสองที ก็อยู่เป็นโสดแบบนี้มาต้องนานหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอะไรดี แต่ว่าตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วสิ อยากจะไปหาเธอและจะให้เธอทั้งปี ก็อยู่เป็นโสดแบบนี้มาต้องนานหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอะไรดี แต่ว่าตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วสิอยากจะไปหาเธอ ใครดูแลหัวใจ